คูณสี่ไป ดิ เป็นเรื่องฮะ เจ็ดร้อยสามสิบห้า คูณหกไป ดิ หกพัน เอา เรื่องมึงเตกออกมาดอกใหญ่ มา อีก แล้วครับผมท่านผู้ชมหนึ่งพันสามร้อย นี่ ไงโตนึง นี่ คือทีเด็ดของ เกม แด จังกึมืมโอ้ยทั้งคัดจมูก เริ่มแล้ว อากาศเย็นเนี่ยมาแล้ว ดึก ๆ เนี่ย เอา โอ้โห สวยฮะสวย ผมบอกเลยเยอะมากๆฮะกับเบนหกสิบเข้าวีซปปินรอบนี้ คุ้มๆฮะ เห็นไหมบอกแล้วถ้ามันมาดอกเดียวนี่คืออยู่เลยโอ้โหอาหารมันเยอะจังว่าข้าวหอดสลายอะไรพวกเนี้ยปลาทอดแล้วก็อะไรเนี่ย ต๊อกป๊อกกีใช่ไหมเออโอ้โหน่ากินอันนี้อะไรอ่ะบีบิมบับอ่ะแล้วก็อะไรไก่นึ่งไก่อ่ะท่านผู้ชมฮะอยากจะบอกว่านะเพื่อนๆที่ถามมาคือคือคือ จริง ๆเกมเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะมันมีประเด็นนิดหนึ่งเพื่อนๆบอกว่าเฮียต้น นะทำไมผมเล่นไม่แตกเหมือนเฮียเลยวะท่านผู้ชม ผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่า ผมว่าเรื่องเวลาของการเล่นของเราอ่ะมีผลแน่นอนท่านผู้ชมอะมีผลแน่ๆฮะผมเชื่อเลยเชื่อเหลือเกินนะ แล้วก็อย่างเกมแดจังกึมเนี่ยมันมีทีเด็ดคือโป้งใหญ่มาทีเดียวนี้คือแบบชัดเจนนะโป้งเดียวอยู่นะอิ่มจุกอะบอกเลย นะครับมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีใครขอในเกมนี้แต่ผมขอหยิบยกเกมนี้มาแล้วกันวันนี้นะครับทุนมี 5,600ฮะเนี่ย ล่าสุดก็คือกดเบ็ดไป 200 แล้วก็แตกบิ๊กแจ็คพอตรางวัลใหญ่นะซัดไป 40,000 นี่คือทีเด็ดของเกมนี้แน่นอนท่านผู้ชมนะครับ มา มาลุยกันอีกสักหนึ่งครั้งฮะโอ้โห เบ็ด200 ไม่ไหวเด้อ ขออนุญาตปรับไปที่ เอามันปรับเบ็ด50 ไม่ได้นี่หว่าลืมนะปรับไป 60 แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไปนะ สองสามหมุนเดี๋ยวค่อย ว่ากัน ฮะท่านผู้ชม อืมวาย สวย เออมา เคคิวคิวคิวคิวแถวสองคิวโอ้ ไม่ มี ไม่ งั้นโดน เต็มๆนะ แปลงร่างเป็นวาย ด้วย เตรียมแบบยกใหญ่แน่นอนอะ อ่ะบอกช่วงเวลาที่ผมเล่นนะตอนนี้ก็คือประมาณสี่ทุ่มแล้วท่านผู้ชมฮะนะเริ่มคือความจริงสำหรับผมมันก็ยังไม่ดึกมากนะใช้ชีวิตกลางคืนใช่ไหม สวัสดีเพื่อนๆทางด้านสปปลาวด้วยเด้อ สบายดีทุกท่านนะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแจมเข้ามาติดตามการรวมถึงเพื่อนๆในกลุ่มแอปแบนด้วยนะครับผมขอบพระคุณจริงๆนะอืมนี่วันนี้ดูฝืดๆนิดนึงวะท่านผู้ชม นะตัวก่อฟ้าก็ไม่ออกแบบแถวสองแถวสามสักทีเลยวะโอ้ยสเก็ตเตอร์ มาแค่สามตัวไม่มีค่าอะไรเด้อมา ขอตัวเดียวเรียบอุ้ยอุ้ยผ่านไปสองอืมเฉียดมาก เฉียดมาก เรียบร้อยครับผมเข้าฟรีสปินเรียบร้อยฮะตัวที่สี่มาแล้วสแตนบายเรียบร้อยฮะเอออ่ะโอ้ยดูเกมแดจังเกิมแล้วผมหิวข้าววะ่ะ สิบหมุนฮะตรงนี้เบยดิบนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบวกสักเท่าไหร่กันเชียวฮะ เอออุ้ยลุ้นตัวเหมือนแถวแรกไม่มีนะ สาเปิดมาสองสามสี่อะสวยๆแล้ว คูณสี่ไปดิอื เป็นเรื่องฮะ 735 คูณ6ไปดี6,000 เอาเรื่องมึงเตกออกมาดอกใหญ่ มาอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมหนึ่งพันสามร้อยนี่ไง โตนึงนี่คือทีเด็ดของเกมแดจังคืมอืโอ้ยทั้งคัดจมูกเริ่มแล้ว อากาศเย็นในมาแล้ว ดึกๆ เนี่ย เอา โอ้โห สวยฮะ สวย ผมบอกเลยเยอะมากๆฮะกับเบน6หกสิบเข้าวีซิปินรอบนี้คุ้มๆฮะ เห็นไหมบอกแล้วถ้ามันมาดอกเดียวนี่คืออยู่เลยนะโอ้โห อาหารมันเยอะจังว่าข้าวหอดสลายอะไรพวกเนี้ย ปลาทอดแล้วก็อะไรเนี่ย ต๊อกป๊อกกีใช่ไหมเออโอ้โหน่ากิน อันนี้อะไรอะบีบิมบับอ่ะแล้วก็อะไรไก่นึ่งไก่อ่ะไก่นึ่งโสมโอ้โหน่ากินว่ะเขาทำรูปสวยนะเออน่ากินน่ากินโอ้โหไข่ดาวน่ากินว่ะโอ้เพื่อนเพื่อนบอกเฮียต้นมึงไปกินข้าวก่อนไปเนี่ยพักเล่นเกมแล้วไปกินข้าวก่อนเนี่ยอ่ะไปก่อนฮะ เข้าฟีสปินอ่ะยาวๆโอ้เยอะเยอะเยอะเยอะยอมรับเลยมาเข้าหอดสลาย โบมาดิหกร้อยหกสิบแล้วเอาเรื่องคูณสิบเอ็ดด้วย นี่ไงมาโตเนื่องไปอในพันสี่ร้อยคูณสิบสามไปดิครับผมสิบสี่มาแล้วเออีกตเนื่องหนึ่งดอกอสี่พันสามร้อยอุ้ยอุ้ยขวดแถวแรกแถวแรกได้ไหมถั่วงอกถั่วงอกนะ ยำถั่วงอกโอ้ไม่มี เพราะมันขึ้นคันจมูกอย่างมา ขึ้นก้อบทองแล้วเนี่ยมันเตรียมแล้วว่า ท่านผู้ชมอะ เตรียมจะแปลงร่างเป็นวายทุ่งโอ้โอโอ้โห น่าเสียดายวะนะเออได้มา คือมันมันควรจะได้มากกว่านี้มันไส้วะอ่ะขอยัดกดเลยนะด่วนๆเลยฮะกดได้นะท่านชมฮะถ้าใครไม่อยากชมเอฟเฟกเกมก็กดไปเลยนะเออมันเป็นฟีเจอร์สวยๆของทางเกมเขานะครับ แต่บางทีผมก็นั่งดูนะอิ่มอกอิ่มใจอ่ะนะใครจะไม่ชอบคูณ17 ไปเดี๋ยวแปดเอาเรื่อง เคมากิมจิมาตัวเจแถวแรก เรียบร้อยแปลงร่างมาแถวใหญ่ผมบอกเลยดอกนี้หนักๆอีกหนึ่งดอกแน่นอนคูณสิบเก้าด้วย อืมคูณยี่สิบโอ้ยตัวต่อมันน้อยไปหน่อยมาปลาทอดว่าไงจ๊ะ ตัวเอคูณสสสามิบองไปดิเป็นเรื่อง เอาเรื่องมึงเตกยี่สามไปต่อเนื่องโอ้โหมา อะไรเงี้ยเออโอ้ เออมาขอขอข้าวหอสลายแถวแรกโอ้โหไม่มี ตัวสเก็ตเตอร์ลงมาทำไมวะตัวเดียว อือหือ ไปโอ้โหเป็นเปรมเลยอะดอกเดียวนี่คือยู่เลยนะดอกเดียวแบบนี้ยู่นะท่านผู้ชม ผมพอเลย หมุนจบเนี้ยพอไม่ไปต่อนะใครจะไปก็ไปนะ ถ้าลุยเดี๋ยวขอลุยรอบต่อไปดีกว่าฮะท่านผู้ชมรอบนี้ยังไงก็ต้องถอนแหละนะครับกำไรมันหน่อๆมันเยอะมากแล้วอะนะท่านผู้ชมครับผมพอใจแล้วนะแค่เนี้ยนะครับพอใจมากแล้วช้าจังวะโอเคฮะมาดูรางวัลรวมกันท่านผู้ชม 26,000 นะครับกำไรเดี๋ยวนะหากออก 5,000 ก็จะประมาณ เท่าไรเนี่ย20,000 27,000 อ่ะกำไรประมาณ 27,000 ครับผมโดยประมาณนะ ถือว่าเอาเรื่องเลยผมบอกเลยเนี่ย ถือว่าเป็นแจ็คพอตใหญ่สำหรับผมเพราะว่าเป็น 60 แต่มันดันเข้าฟรีสปินมาสวยแล้วคูณเยอะด้วยนะสะสมคอมโบไปเรื่อย โอ้โหเยี่ยมนะครับมาเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมขอถอนออกเลยนะสามหมื่นแล้วก็ 2 0 0นเดี๋ยวลุยต่อ รอบต่อไปเดี๋ยวเอาใจเพื่อนสายทุนน้อยด้วยแล้วกันนะครับรอบต่อไปสักครู่เดียวผมขอสั่งถอนก่อนนะเพื่อนนะแป๊บเดียวนะฮะ